ขอกราบถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย ถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกทุกท่าน ขอความสุขความเจริญในธรรม จงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุแห่งนี้ทุกทุกท่าน ขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ คดีโลก คดีธรรม พบกันวันนี้ วันขึ้นสิบสองค่ำเดือนสิบสอง วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ห้า พฤศจิกายน พระพุทธศักราช 2565 รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นปกติ ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ ท่านผู้ฟังสามารถใช้โทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอย เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ เพื่อติดตามรับฟังรายการต่างๆมากมาย ผ่านสถานีวิทยุ พระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลื่นต่างๆ ที่รวมอยู่ในแอปพลิเคชันนี้มากถึง 39 สถานีทั่วไทย หนึ่งในนั้นก็มีรายการคดีโลกคดีธรรม ออกอากาศ ผ่านสถานีวิทยุบางสถานีในแอปพลิเคชันนี้อยู่ด้วย เช่น สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ วัดหนองกาย สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำจังหวัดเลย สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดสุพรรณบุรี วัดสาม ชุกถ้าจังหวัดเลยก็เป็นวัดศรีอุดมวงศ์ออกอากาศสามคลื่นนี้เวลาเดียวกัน 9. นาฬิกา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลย อีกคลื่นหนึ่งก็คือวัดป่าจริยธรรม ออกรายการนี้เวลา สิบนาฬิกา สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเชียงใหม่ อีกคลื่นหนึ่ง คือ วัดฝายหิน ออกอากาศรายการนี้เวลา11นาฬิกา และเวลากลางดึก สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ออกอากาศรายการคดีโลกคดีธรรมเวลา 13นาฬิกา นั่นก็คือคลื่นวัดบ้าน ปลาคูน อำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ด และคลื่นวัดอารามมงคล สถานีวิทยุพระพุทธศาสนาประจำจังหวัดกาลสินออกรายการคดีโลกคดีธรรมในเวลา9นาฬิกา ท่านสาธุชนสะดวกฟังคลื่นไหน ก็สามารถเปิดฟังคลื่นนั้นได้ นี่คือนวัตกรรมใหม่ ที่โลกได้มอบให้แก่พวกเรานำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด คือเพื่อการศึกษาเรียนรู้ พระธรรมคำสอน ขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงขอเรียนเชิญเจริญพรสาธุชนทั้งหลาย ได้มีส่วนร่วม เผยแพร่แอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยด้วยกัน ขออนุโมทนาสาธุ วันนี้ขอเริ่มต้นด้วยข่าวงานบุญกระถิน ของครูบาอาจารย์ของเรา ที่กำลังจัดกำลังทำอยู่ในขณะนี้ ในวันนี้เป็นวันทอดกระถินของวัดศรีอุดมวงศ์ตำบลศรีสงครามอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลย ของท่านอาจารย์พระครูอุดมวรานุวัตรถ้าหากสาธุชนท่านใด จะร่วมทำบุญกระถินในวันนี้ยังทัน ให้ท่านโทรศัพท์เข้าไปร่วมทำบุญได้ที่หมายเลข 0 8 9 8 4 0 4 9 6 8 ซึ่งกำลังบำเพ็ญกองการกุศลทอดกระถินกันอยู่ในวันนี้นะโยมนะ ใครที่ไม่ทันก็สามารถโทรศัพท์ตามเข้าไปร่วมบุญกันได้ อีกวัดหนึ่งในวันที่ห้า วันที่หกจะจัดทอดกระถินก็คือ วัดอารามมงคล วัดอารามมงคลนี้ตั้งอยู่ที่ตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินญาติโยมที่จะร่วมบุญกับวัดอารามมงคล ท่านสามารถโทรศัพท์เข้าไปที่หมายเลข 084 034 4606 และ 094 281 3500 อีกวัดหนึ่งทอดกระถินในระหว่างวันที่ห้าและวันที่หกเหมือนกันก็คือ วัดภูจวง ตำบลทับหลวง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี วัดนี้เปิดโอกาสให้สาธุชนได้มีส่วนร่วม ทำบุญเช่นกัน ใครจะร่วมบุญกับวัดภูจวง ญาติโยมสามารถโทรศัพท์เข้าไปได้ที่หมายเลข ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดสองเก้าหกเจ็ดสามสี่หรือศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดเจ็ดขออนุโมทนาสาธุ นี่ก็เป็นงานบุญกระถิน ของวัดต่างๆ ที่อัตมาภาพ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกท่านมีส่วนร่วม และกระถินสุดท้ายของปี ซึ่งปีนี้วันสุดท้ายของการทอดกระถิน คือวันที่ 8 พฤศจิกายน มีหลายวัดที่ทอดกระถินกันวันสุดท้ายคือวันที่8พฤศจิกายน ญาติโยมสาธุชนท่านใด ที่จะทำบุญเอาเคล็ดเอาลับอะไรก็แล้วแต่ ในงานบุญกระถินสุดท้ายของปี ท่านสามารถทำได้ โดยปีนี้จะขอเชิญชวนสาธุชนร่วมบุญกระถินที่ วัดสามชุกอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี วัดสามชุก ได้ร่วมกันกับสถานีโทรทัศน์ดีดีทีวี จัดงานบุญกระถิน ปีนี้ขึ้น เพื่อให้ญาติโยมได้มีส่วนร่วมงานเผยแผ่ธรรม กับสถานีโทรทัศน์ ดีดีทีวีช่องนี้ด้วย ใครที่ไปร่วมงานที่วัดสามชุก ท่านจะได้สัมผัสได้เห็นได้รู้อะไรต่อไม่อะไรมากมาย อย่างที่ทางรายการปรารบไปเมื่อวานนี้ โครงการมนุษย์สามดี GTO โครงการน้ำใสใจสว่าง กิจกรรมอโรคยาอาสมธรรมโอสถ เป็นสมุนไพรใบยา ที่ได้ถูกทำถูกผลิตขึ้นมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ ศาสตร์ตอกเส้นเพื่อสุขภาพ ก็มีในงานกระถินของวัดสามชุกแห่งนี้ ขอเรียนเชิญญาติโยมบอกต่อๆกันไปนะโยมนะ ให้มาร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 8 พฤศจิกายน ทอดกันในเวลาบ่ายโมงตรง ในงานนั้นก็จะมีการเสวนา พูดคุยเรื่องราวที่สำคัญสำคัญ และจำเป็นสำหรับชาวพุทธ ที่จะต้องรับรู้ รับทราบโดยทั่วถึงกัน วิทยากรที่จะมาบรรยายให้ความรู้จะมาร่วมเวทีเสวนานั้น ก็มีอยู่มากมายหลากหลาย ที่เราจะได้สัมผัสในวันงาน บุญกระถิน8 พฤศจิกายนที่วัดสามชุก อำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยม ไปร่วมบุญโดยพร้อมเพรียงกันนะโยมนะ แต่ถ้าหากว่าใครเดินทางไม่ได้ไปไม่ได้ ท่านก็ทำบุญออนไลน์ก็ได้ โดยการโทรศัพท์เข้าไปสอบถามรายละเอียดด้วยตนเอง โทรไปที่หมายเลข 0 8 9 0 0 0 8 4 6 2 เป็นเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวของวัดสามชุกนะโยมนะ ก็ร่วมบุญกัน ท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่าน รายการคดีโลกคดีธรรม ได้ทำหน้าที่ ในฐานะที่เป็นพิธีกร รายการ แล้วก็ได้นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆ ในแวดวงที่สำคัญสำคัญ ให้พวกเราได้รับรู้รับทราบกันไปบ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมติคณะรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นคำถแถลงการของวัดพันอ้น หรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรา ก็จะนำมาเสนอผ่านรายการเป็นประจำและเรื่องที่เชื่อว่าน่าจะมีชาวพุทธเราให้ความสนใจกันมากก็คือ เรื่องของ นักปฏิวัติสองท่าน ซึ่งไม่ได้เป็นทหาร ไม่ได้เป็นตำรวจ ไม่ได้มีอาวงอาวุธสงครงสงครามอะไรทั้งนั้น แต่เป็นนักปฏิวัติ ปฏิวัติอะไร ท่านหนึ่งเป็นคารวาสท่านหนึ่งเป็นพระสงฆ์เป็นนักปฏิวัติที่แตกต่างกัน โดยรูปแบบและวิธีการ ฝ่ายคารวาสเป็นหมอ เป็นนายแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ สอบได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองของประเทศเยอรมันนำเอาวิชาการแพทย์ชั้นสูง มาบริการรับใช้คนไทย อยู่ที่โรงพยาบาลสยาม ซอยโชคชัยสี่ ลาดพร้าว มานาน จนเป็นที่ยอมรับ ในวงการเป็นอย่างดีว่า ถ้าใครมีญาติมีพี่น้อง เป็นปัญหาเรื่องเส้นเลือดในระบบสมอง พามาที่โรงพยาบาลสยามแล้วหมดห่วงเลยฮะ หายห่วงโดยประการทั้งปวง คุณโยมหมอรัศมีวันนี้สอนจัดการให้เรียบร้อย เดินกลับบ้านปลอเลย นี่คือความอัจฉริยภาพ ของบุคคลที่เกิดมาเป็นหมอ เป็นคฤหัสถ์ท่านปฏิวัติวงการแพทย์ไทย ด้วยการนำเข้าเครื่องฉายเอ็กซเรย์ระบบคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องแรกของโลเออของประเทศไทย และเครื่องสแกน MRI เป็นเครื่องแรกของประเทศไทยเหมือนกัน เพื่อมาประกอบการวินิจฉัยโรค ทำให้การวินิจฉัยนั้นสามารถวินิจฉัยได้อย่างแม่นยำ แล้วก็รักษาได้อย่างถูกต้อง อาการผู้ป่วยที่โคม่าก็กลับฟื้นคืนดี เป็นปกติทำมาหากินประกอบอาชีพได้เหมือนเดิม จึงเป็นที่มาของนักปฏิวัติวงการแพทย์ ของคุณหมอรัศมีวันนิสร ตามคำบอกเล่าของลูกชายของท่าน ในงานวันพระราชทานเพลิงศพ เมื่อ 30 ตุลาคมพระพุทธศักราช2565ที่ผ่านมาหมาดหมาดร้อนๆนนี้เอง รายการคดีโลกคดีธรรมได้มีโอกาสไปนั่งอยู่ในงานวันนั้น ฟังแล้วก็นำมาบอกเล่าให้พวกเราชาวพุทธได้รับทราบในสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อน เพราะฉะนั้นคำว่านักปฏิวัติของคุณหมอรัศมีวันนิสอนนั้น เป็นการปฏิวัติให้ดีขึ้น ให้ทันสมัยขึ้น ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อันนี้เขาเรียกว่าปฏิวัติไปในทางที่ดีงาม ที่ดีเลิศประเสริฐ เป็นประโยชน์ ก็ชื่อว่าปฏิวัติเหมือนกัน แต่การปฏิวัติของบุคคลเหล่านี้เนี่ย มักจะถูกเพ่งเล็ง จับตามอง เพื่อที่จะเอาผิด เพราะคนมันอิจฉากันนะโยม อย่าปฏิเสธนะ ว่าในโลกใบนี้ไม่มีคนอิจฉากันนะ่ะมันมีทุกวงการ แม้แต่วงการพระสงฆ์เราก็มี แล้วรุนแรงด้วย แรงกว่าญาติโยมคารวะธรรมดาธรรมดาหลายร้อยเท่า ถึงขนาดจะเอาเป็นเอาตายกันเลยแหละ ก็อย่างที่รายการคดีโลกคดีธรรมได้หยิบยกตัวอย่างมาเล่าบอกกับท่านทั้งหลายให้ฟังนั่นแหละ กรณีตัวอย่าง พระพิมลธรรมอาจอาสภมหาเถระในสมัยนั้น ท่านได้หยิบยกเรื่องวิปัสสนาธุระ ขึ้นมาศึกษามาเรียนรู้ มาทำความเข้าใจ แล้วส่งลูกศิษย์ของท่านเอง ที่เป็นผู้รู้ทางด้านปริยัติศึกษาจบอย่างสูงสุดแล้วคือปรริยนธรรม9ประโยค ไปศึกษาเรียนรู้วิชาวิปัสสนากรรมฐานที่ประเทศพมา่า เพื่อให้แตกฉานเพื่อให้เข้าใจ แล้วกลับมาเผยแผ่ที่เมืองไทย หลวงพ่อเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์อาจอาสภามหาเถระก็ไม่ผิดหวังกับลูกศิษย์ท่านนี้เลย ลูกศิษย์ท่านนั้น ก็คือพระมหาโชดกยาณสิทธิ หรือท่านเจ้าคุณพระอุดมวิชายานเถน ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ชั้นสามัญซึ่งต่อมาสมณศักดิ์ของท่านก็มาสูงสุดอยู่ที่พระธรรมธีรราชมหามุนี และท่านก็ได้มรณภาพลง ก็สิ้นสุดอายุไขของท่านเท่านั้น แต่บรรดาสิทธยานุสิทธ ที่สารต่อปณิธานของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระธรรม มทีรราชมหามุนีโชดกยานสิทธิ ยังมีอยู่มากมายเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อจรันวัดอัมพวัน และอีกหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อทองวัดพระธาตุสีจอมทอง แล้วก็มีครูบาอาจารย์อีกจำนวนมากทั้งภาคอีสานภาคกลาง ตะวันออกตะวันตก รวมไปถึงภาคใต้ ก็มีชื่อเสียงกันอยู่ในพื้นที่ นั้น ๆ ทุกท่านทุกองค์ทำให้งานวิปัสนาธุระในส่วนกลาง กล่าวคือที่วัดมหาธาตุยุวราชดังสริตได้กระจายขยายไปทั่วทั้งแผ่นดินไทย ในชั่วเวลาสั้นๆ และเป็นที่นิยมเป็นที่ถือปฏิบัติกันมากมายเหลือเกิน จนเกิดอาการสั่น ขึ้นมาของใครบางคน ที่อยู่ในแวดวง แล้วก็เป็นที่มาของการกลั่นแกล้งใส่ร้ายป้ายสี พระพิมลธรรมอาจอาสภามหาเถระในสมัยนั้น จนกระทั่งจะต้องถูกคุมขังติดคุกอยู่ประมาณห้าปี แต่ในระยะเวลาที่ท่านถูกคุมขังอยู่ในคุก ท่านก็ไม่ได้นิ่งเฉย ไม่ได้นอนใจ ก็ยังศึกษายังค้นคว้าตำรับตำรา คำพีต่างๆที่ท่านได้ศึกษาเล่าเรียนมาโดยเฉพาะคำพีวิสุทธิมักท่านทำการแปลเป็นภาษาไทย จบทั้งเล่ม แล้วก็มีการพิมพ์เผยแพร่หลายครั้งแล้ว อัตมาภาพก็ได้หนังสือเล่มนี้ของท่านเจ้าประคุณสมเด็จมาเหมือนกัน นี่คือผลงานที่ท่านได้สร้างสรรค์เอาไว้ ให้กับโลกใบนี้ ด้วยความเสียสละ อดทน ต่อสู้ และสุดท้ายคุณงามความดีของท่านก็ปรากฏศาลพิพากษายกฟ้องคดีทั้งหมดของพระพิมลธรรมในสมัยนั้น แล้วก็คืนความเป็นอิสรภาพถวายคืนให้แก่ท่าน ต่อมานายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือ ท่านหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมทเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น ก็ได้ออกราชกิจจานุเบกษาคืนตำแหน่งทุกตำแหน่ง สมณศักดิ์ทุก สมณศักดิ์ ถวายคืนแก่ท่านทั้งหมด ให้เป็นเกียรติและให้เป็นสีแก่สังคมนทนสืบต่อไป นั่นคือความรับผิดชอบของฝ่ายรัฐบาล ที่มีต่อฝ่ายศาสนาจักร ถ้าเทียบเคียงกันกับยุคนี้ ฝ่ายอาณาจักรในยุคนี้ที่มีคณะรัฐบาลเป็นผู้บริหารประเทศเนี่ยอัตมาภาพคิดว่าเทียบกันไม่ได้ ในคณะในปัจจุบันที่บริหารประเทศกันอยู่เนี่ย ถามว่ามีเหตุการณ์จับพระกระชากจีวร จับขังคุกมีไหม มีฮะ แล้วหลายรูปด้วย แต่พอเมื่อศาลวิพากษายกฟ้องคดีทั้งหมด เพราะไม่มีความผิดแล้วเนี่ย แต่รัฐบาลสมัยนี้ ไม่ได้มีจิตสำนึกเหมือนกับรัฐบาลสมัย หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทรัฐบาลชุดนี้ทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ อาตมาภาพคิดว่า กรรมอันนี้จะต้องสนองคนพวกนี้ไม่ช้าก็เร็ว ในเร็ววันนี้แหละ ไม่เชื่อก็คอยดูก็แล้วกัน กระทำกับพระสงฆ์ ผู้ทำคุณทำประโยชน์ให้กับสังคมโดยส่วนเดียว ไม่เคยคิดทำลายประเทศชาติบ้านเมืองนี้เลย แต่กลับถูกคนมีอำนาจทำลายท่านลง แล้วผลนี้จะปรากฏเร็วๆนี้แหละ จะเป็นอะไรอย่างไรนั้น ท่านคอยติดตามดูก็แล้วกัน อันนี้ไม่ได้แช่ง แต่พูดถึงเหตุและผล ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ ว่าใครก็ตามที่กระทำกรรมอันไม่ดีไว้ต่อสมณะต่อนักบวชผู้ทรงศีลโดยที่ท่านไม่ได้มีความผิด ไปใส่ร้ายป้ายสีไปกระทำกับท่านในทางที่ไม่ดีเนะี่ยกรรมนั้นจะตอบสนองกลับไปหลายร้อย เท่าทวีคูณจะแสนสาหัสเพียงใดคอยติดตามกันต่อไปนายโยม เอวังก็มีด้วยประการฉนี้ อันนี้ไม่ใช่แสดงพระธรรมเทศนานะโยม เพียงแค่หยิบยืมของท่านมาใช้นิดหน่อย เพื่อให้มันเข้ากันได้กับสถานการณ์ เพราะอาตมาภาพจัดรายการในสถานีวิทยุธรรมะของครูบาอาจารย์ท่าน ก็เลยให้มันเข้ากันได้สักนิดนึงไม่มีอะไรหรอกโยมนะ ท่านสาธุชนทุกท่านก็เป็นนั้นว่า เรื่องราวของสองนักปฏิวัติ คือนายแพทย์รัศมีวันนิสอนกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์อาอาสวมหาเถระ อดีตอธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชดังสริตอดีตสังฆมนตรีว่าการองค์การปกครองของคณะสงฆ์ในยุคที่เป็นสังฆสภา อดีตอะไรอะไรต่างๆมากมายที่มีผลงานเนี่ย ก็เป็นเรื่องราวที่สามารถ นำมาเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้แก่พวกเราชาวพุทธได้เป็นอย่างดี อย่างน้อยๆ ก็เป็นแง่มุมหนึ่งละ ที่ทำให้พวกเรานั้น มีความตื่นตัว มีความไม่ประมาทต่อสถานการณ์ของบ้านเมือง เราจะประมาทต่อสถานการณ์ของบ้านเมืองไม่ได้ เพราะบ้านเมืองไทยของเรานั้น ไม่ได้จำกัดเฉพาะไว้แต่บุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเป็นเจ้าของเท่านั้นไม่ใช่ แต่คนไทยทุกคนเป็นเจ้าของ เมื่อเราเป็นเจ้าของผืนแผ่นดินไทยร่วมกันแล้ว เราก็ต้องมีหน้าที่รับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองของเราร่วมกันด้วย ถ้าใครปฏิเสธในข้อนี้ ก็พร้อมที่จะลาออกจากความเป็นคนไทยด้วยเหมือนกัน ราะฉะนั้นคงไม่มีใครหรอกนะฮะ ที่จะปฏิเสธหน้าที่ตรงนี้ในการปกปักรักษาคุ้มครองความเป็นชาติ แผ่นดินเกิดของตนเองเอาไว้ รายการคดีโลกคดีธรรม จัดรายการก็มามุ่งเน้นในเรื่องเหล่านี้แหละ คือให้ทุกคนนั้นมีจิตสำนึกในข้อนี้ แต่เราจะมีมากมีน้อยหรือไม่มีนั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ดำเนินรายการ แต่มันขึ้นอยู่กับตัวทุกคนที่มีหน้าที่ ว่าจะสำนึกในหน้าที่ของตนเองมากน้อยเพียงใดหรือไม่ ตรงนี้ทุกคนทราบทุกคนรู้ด้วยตัวของตัวเองสำหรับรายการคดีโลกคดีธรรมแล้ว ไม่ใช่แค่เฉพาะสำนึกได้หรือนึกได้ แต่ต้องปฏิบัติและต้องทำเป็นแบบอย่างด้วย จึงเกิด การพูดการกล่าวการแสดงในลักษณะเช่นนี้ อยู่เป็นประจำ เพื่อกระตุ้น เพื่อบอก เพื่อเตือนพวกเราคนไทยท่านทั้งหลายว่า อย่าประมาทกับสถานการณ์ของบ้านเมือง ถึงแม้ว่าเราเป็นเพียงแค่ประชาชน แต่ประชาชนอย่างเรานี่แหละ มีอิทธิพลและมีอำนาจเหนือกว่าคนเหล่านั้นที่มีอำนาจ ทำไมล่ะ ก็ไม่เหนือกว่าได้ยังไงพอถึงเวลาเลือกตั้งเขามาขอคะแนนเสียงประชาชนเราถ้าประชาชนไม่เลือกแล้วเขาจะเข้าไปนั่งตรงนั้นได้ไหมเล่า เพราะฉะนั้นคำพูดเมื่อสักครู่นี้จริงไหมประชาชนนี่เหนือกว่าเสมอ เพราะประชาชนเป็นคนลงคะแนนให้ เป็นคนเลือก เมื่อคุณได้รับการเลือกจากประชาชนให้เข้าไปนั่งบริหารกิจการบ้านเมืองแล้วเนี่ย แล้วคุณไม่ทำตามความปรารถนาและต้องการของประชาชนส่วนมาก หรือทำให้ประชาชนส่วนมาก ได้รับความเดือดร้อน ได้รับความลำบาก แล้วคุณจะดันทุรังบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไปเพื่อพระแสงด้ามงาอะไรกันเล่า จริงไม่จริง อันนี้พูดสำหรับคนที่มีจิตสำนึกนะ คนที่ไม่มีจิตสำนึกเนี่ยพูดเท่าไหร่มันก็ไม่เข้าหูหรอกท่าน เข้าหูซ้ายทะลุหูขวา เหมือนกับเป่าปีใส่อะไรนะ ใส่หูอะไรนะโยมช่วยช่วยช่วยแนะนำอาตมาหน่อยนะอาตมาลืมนั่นแหละไอแบบนั้นแหละโยม พูดเท่าไหร่มันก็ไม่มีความหมายอะไรหรอก เพราะฉะนั้นที่พูดเนี่ยคือพูดให้คนที่มีจิตสำนึก ได้รู้สึกสำนึกขึ้นมาในใจ แล้วจะได้ช่วยกันปกปักรักษาความเป็นชาติ ความเป็นไทยของเราเอาไว้ ความเป็นชาติกับความเป็นไทยเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วเขาเรียกว่าความเป็นเอกราช นี่แหละคือความเป็นเอกราชนี่แหละ ที่ทางรายการย้ำมาโดยตลอดว่าให้เราเนี่ยหวงแหนเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นเอกราชของชาติบ้านเมืองเราไว้ เอกราชของชาติบ้านเมืองเรานี้อาตมาก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับให้ใครมาทำอะไรตามที่อาตมาต้องการได้ แต่สามารถพูดให้เกิดความรู้สึก เกิดความสำนึกได้ ส่วนจะเกิดความรู้สึกเกิดความสำนึกได้หรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำหน้าที่ของอาตมา แต่มันขึ้นอยู่กับคนคนนั้น ว่าเขาจะมีหรือไม่มี ถ้ามีสำนึก เขาก็จะกลับมาทำประโยชน์ให้กับส่วนรวม โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าไม่มีสำนึก ให้เราพูดให้ตายคนพวกนี้ก็ไม่กลับมาทำหน้าที่ให้เหมาะสมถูกต้องตามฐานะของตนเอง คนแบบนี้แหละ ที่ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองต่างๆในโลกใบนี้ ประสบกับปัญหามากมายก่ายกอง จนกระทั่งถึงขนาดล่มสลายไปก็มี เพราะความ ที่เป็นคนแบบนี้นี่แหละ คือเห็นแก่ตัว คนเห็นแก่ตัวเนี่ยนะท่านสาธุชนมันไม่สามารถที่จะทำให้ประโยชน์ส่วนรวม มีความดำรงมั่นคงอยู่ ได้ตลอดไปแน่ เพราะคนเหล่านี้ เขาไม่สนใจที่จะมาปกปักรักษาประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองนี้เลย เห็นแก่ตัววันยังค่ำ ไม่สนไม่ทำไม่อะไรทั้งสิ้น พอถึงเวลาก็ ใช้ชีวิตสุรุ่ยสุร่าย สิ้นเปลือง ไร้เหตุผล มีแต่การทำลายสิ่งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติทำลายบรรยากาศของสังคม วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามของสังคมของเรา โดยไปยึดติดอยู่กับรูปแบบของชาวต่างชาติ ต่างศาสนา เป็นหลัก สิ่งที่เป็นเกียรติและเป็นศักดิ์ศรีหรือความเป็นเอกราชที่กล่าวมานั้นก็จะไม่อยู่ในสายตาของคนพวกนี้ แล้วถ้าใครออกมารณรงค์ หรือมาสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้คนนั้น มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเห็นความสำคัญของความเป็นเอกราชของชาติบ้านเมืองแล้ว เขาก็จะดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนคนนั้นเนี่ยอัตมาภาพคิดว่าเราไม่ควรจะไปหวั่นไหว กับกระแสเหล่านั้น เพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราคงจะทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์ ให้ถูกต้องดีงาม และสำเร็จเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลย การทำความดีนั้นองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ตรัสไว้เมื่อวันที่10มีนาคมพระพุทธศักราช2529 ความตอนหนึ่งว่า การทำความดีนั้นโดยมากเป็นการเดินทวนกระแสความพอใจและความต้องการของมนุษย์ จึงทำได้ยากและเห็นผลช้า แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะหาไม่ ความชั่วซึ่งทำได้ง่ายจะเข้ามาแทนที่ แล้วจะพอกพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยไม่ทันรู้สึกตัว คนที่เห็นแก่ตัวเนี่ย ไม่รู้สึกตัวหรอกว่าตัวเองเห็นแก่ตัว คนที่เป็นคนชั่ว ก็ไม่รู้สึกตัวหรอกว่าตนเองเป็นคนชั่ว เพราะมองไม่เห็นตัวเอง แต่ถ้ามีใครเขาไปเปิดเผย ไปชี้ไปบอก นั่นแหละถึงจะรู้ตัวว่า ตัวเองเป็นคนชั่ว หรือจะรอให้ผลกระทบมันเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลจากการเป็นคนชั่วของเขา นั่นแหละเขาจึงจะเป็นที่ประจักษ์ และรู้สึกตัวเองว่าเป็นคนชั่ว เพราะฉะนั้น การที่เราจะรักษาคุณงามความดีต่างๆ เอาไว้ได้นั้น เราต้องเริ่มต้นด้วยการศึกษาเรียนรู้ คุณความดีทั้งหลายทั้งปวง ที่มีอยู่ในโลกใบนี้ ให้ถูกต้องให้ชัดเจน ให้มั่นอกมั่นใจ ให้มีศรัทธาอันเหนียวแน่นมั่นคง แล้วเราก็ใช้ความรู้เหล่านั้นนั่นแหละ มาสืบสารต่อยอดและพัฒนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป โลกของเราสังคมของเราก็จะมีแต่คนที่มีจิตใจดี จิตใจงามอยู่ตลอด จะไม่เป็นคนที่เห็นแก่เนื้อเห็นแก่ตัว ตามที่ทางรายการได้ชี้ได้บอกไป นี่คือหนทางของการแก้ไข มนุษย์ในสังคมปัจจุบัน ไม่จำเป็นที่จะต้องบีบบังคับเขา แต่เราต้องแสดงต้องกล่าวให้เขารู้จักคิด ให้รู้จักมอง ว่าอะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษ ในระยะสั้น ในระยะยาว เขาต้องรู้ ถ้าหากว่าเขาไม่รู้ เขานั่นแหละจะเป็นหนึ่งในกำลังของคนที่เห็นแก่ตัวแล้วมาทำลายชาติบ้านเมืองของเราเอง เราจึงต้องพยายาม สอน บอกแนะนำลูกหลานเยาวชนคนไทยของเราที่จะเจริญเติบโตไปในอนาคตข้างหน้าเนี่ย ให้ได้รู้และเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้ได้ อันนี้จะขอบอกว่าเป็นไฟบังคับก็ได้ เพราะต้องบังคับ ถ้าเรารอให้กับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาในยุคปัจจุบัน อบรมพร่ำสอนลูกหลานเราให้เป็นคนดีอย่างที่กล่าวมาเนี่ย อัตมาภาพว่ารอไปร้อยปีมันก็ไม่เกิด สถาบันการศึกษาในประเทศไทยของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่คิดจะทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมืองแล้ว สถาบันการศึกษาจะไม่มีนโยบายตัดหลักสูตรวิชาศิลธรรมหน้าที่พลเมืองประวัติศาสตร์ชาติไทยของบ้านเมืองออกไปหรอก แต่อันนี้มันชัดเจนคือเขามองไม่เห็น ประโยชน์ส่วนรวมของชาติบ้านเมืองว่าควรจะรักษาควรจะดำรงไว้อย่างไร เขาก็ไปตัดเอาวิชาที่เป็นเหตุแห่งการทำรงรักษาไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทิ้ง แล้วไปจับเอาหลักสูตรของใครมาก็ไม่รู้ มาใส่สมองให้กับลูกหลานคนไทยของเรา หรือเรียกตามภาษาที่เขากล่าวกันก็คือล้างสมอง เอามาล้างสมองลูกหลานคนไทยของเรา พอล้างสมองแล้วปรากฏว่า เด็กๆเเหล่านั้นเยาวชนเหล่านั้น แทนที่จะยึดมั่นถือมั่นในหลักคุณงามความดีขั้นพื้นฐานของชาติบ้านเมือง ให้รู้จักความกตัญญูกะตะเวทีต่อบรรพชนบรรพบุรุษของตนเอง กลับไม่ เด็กเหล่านี้กลับมองไม่เห็นคุณค่า ที่ชาติบ้านเมืองที่บรรพบุรุษได้สืบสารรักษามา แล้วก็กลับมาคิดทำลายล้างด้วยซ้ำไป อย่างภาพที่ปรากฏที่ผ่านมาที่เรารู้เราเห็นกัน มีการเผยแพร่ในโลกโซเชียลกันมากมายก่ายกอง เราก็เห็นชัดอยู่แล้วว่า ลูกหลานคนไทยของเรานั้น มีความคิดความเห็นที่แตกต่างไปจากพวกเราขนาดไหนเพียงใด ความจงรักภักดีความมีสัมมาคารวะ ความซื่อสัตย์สุจริตความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมือง ถามว่า มีสักเท่าไหร่ แทบจะไม่มีเลยไออย่างที่เราได้เห็นเราได้ยินกันอยู่นะ่ะบางทีนะมันเป็นแค่เครื่องฉาบทา เพื่อลวงคนอื่น เท่านั้นเอง ว่าตัวเองนั้นเป็นบุคคลที่ดี นะ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ดูสินะฉัน มีสัญญลักษณ์อย่างนั้นอย่างนี้ มันไม่ใช่ มันไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านั้นฮะไม่ได้อยู่ที่เสื้อ ไม่ได้อยู่ที่เข็มกลัด ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ แม้แต่คำพูดก็ไม่ใช่ แต่มันอยู่ที่หัวใจ และการกระทำที่แสดงออกมาจากหัวใจตรงนั้น นี่แหละเขาเรียกว่า ความซื่อตรง คนทุกวันนี้มีไหมเล่า ความซื่อตรงเนี่ย อัตมาภาพมองแทบไม่เห็นเลย แล้วอย่างเนี้ย มันจะไปรักษาความเป็นเอกราชของชาติบ้านเมืองเอาไว้ได้อย่างไร จริงหรือไม่ ท่านสาธุชนทั้งหลาย ที่กล่าวเช่นนี้ ต้องการให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้น ได้มีความรู้สึก มีความสำนึกในความเป็นชาติไทยของเราด้วยกัน มิได้มาตำหนิมิได้มาว่าเพื่อจะมาทำลายกัน แต่ต้องการที่จะปลุกจิตสำนึกของพวกเราร่วมกัน ให้เราได้รู้จักรับผิดชอบ ต่อชาติ บ้านเมืองของเรา ต่อพระพุทธศาสนาของบรรพบุรุษของเรา สถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจของคนไทยของเราให้สืบต่อไปยาวนานแสนนานาน จนตราบกว่าพวกเราจะสิ้นชีวิต เหมือนดังที่องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ตรัสไว้มีอยู่ในหลักฐานนิราธาดินแดง เป็นพระราชพิธีสีสัจจะปานาการนั่นเอง พระองค์ได้ทรงให้คำปฏิญาณ ต่อหน้าคณะสงฆ์และข้าราชบริพารพระปริยุรญาติ ที่มาร่วมพระราชพิธีสีสัจจะปานาการ ในการที่จะแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เพราะพระองค์จะเสด็จเยือนยุโรปในเร็ววันข้างหน้า ความตอนหนึ่ง ที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือว่า พระองค์นั้น ทรงปฏิญาณพระองค์ว่าจะไม่มีจิตยินดีไปในศาสดาอื่น นอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้ว กับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่ อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาดจนตราบกว่าสิ้นชีวิต นี่ไงเห็นไหมองค์พระมหากษัตริย์ไทยของเรา ทรงกระทำเป็นแบบอย่างให้แก่เราคนไทยเอาไว้ เพราะฉะนั้นคนใดก็ตามที่คิดจะแปลงศาสนาของตนเองให้ไปนับถือศาสนาอื่น ขอให้คิดให้ดี คิดให้ดีๆ เพราะว่าองค์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่กที่เสด็จขึ้นครองราชต่อจากพระราชบิดาคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่าที่ได้อัญเชิญ พระกระแสพระดำรัสของพระองค์ท่านมาอ่านเมื่อสักครู่นี้พระองค์ท่านก็ทรงสารต่อพระราชปณิธานของพระราชบิดาขึ้นมาทันที โดยมีความปรากฏอยู่ในเทศนาเสือป่า ซึ่งเป็นพระราชพลของพระองค์ท่าน ความตอนหนึ่งว่า พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำหรับชาติเรา เราจำเป็นต้องถือด้วยความกตัญญูต่อบิดามารดา และต้นโคดวงของเราจำเป็นต้องถือไม่มีปัญหาอะไร เมื่อข้าพเจ้ารู้สึกได้แน่นอน จึงได้กล้าลุกขึ้นยืนแสดงเทศนาทางพระพุทธศาสนาแก่ท่านทั้งหลาย โดยหวังแน่ว่า บรรดาท่านทั้งปวงซึ่งเป็นคนไทย เมื่อรู้สึกแน่วแน่แล้วว่า ศาสนาในสมัยนี้ เป็นของที่แยกจากชาติไม่ได้ พุทธศาสนาเป็นของไทย เรามาชวนกันนับถือพระพุทธศาสนาเถิด ผู้ที่แปลงศาสนา คนเขาดูถูกยิ่งเสียกว่าผู้ที่แปลงชาติ เพราะเขาย่อมเห็นว่า สิ่งที่นับถือเลื่อมใสกันมาตลอดครั้งปู่ย่าตายายตั้งแต่เด็กมาแล้ว เป็นของสำคัญอันหนึ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คนนั้นมีความสัตย์มีความมั่นคงในใจหรือไม่ เมื่อมาแปลงชาติศาสนาได้แล้ว เป็นแลเห็นได้ทันทีว่า เป็นคนไม่มั่นคง อย่าว่าแต่อะไรเลย ศาสนาที่ใครทั้งโลกเขานับถือว่าเป็นของสำคัญที่สุด เขายังแปลงได้ตามความพอใจ หรือ เพื่อสะดวกแก่ตัวของเขา เหตุชนี้ ผู้แปลงศาสนาถึงแม้จะไม่เป็นผู้พึงเกลียดชังแห่งคนทั่วไป ก็ย่อมเป็นผู้ที่เขาสามารถจะเชื่อได้น้อย เพราะเหตุชนี้เป็นความจำเป็นที่เราทั้งหลายผู้เป็นไทย จะต้องมั่นอยู่ในพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาสำหรับ ชาติเรา ชัดเจนไหมท่านผู้ฟัง องค์พระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ที่ทางรายการได้อัญเชิญมา เป็นเครื่องบ่งบอกได้อย่างชัดเจนว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ทรงยอยกพระพุทธศาสนา อย่างจริงจัง และแท้จริง ไม่ทรงยอยกศาสนาอื่นเลย ไม่ทรงยกทำไมไม่ทรงยก ก็เพราะพระองค์ไม่ได้ทรงมีพระราชศรัทธาในศาสนาอื่นสักหน่อย แต่ทรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถึงขนาดตรัสเป็นพระราชพิธีในพระบรมหาราชวังเอาไว้เลย อย่างที่ได้อัญเชิญมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นพระราชปฏิญาณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่รัชกาลที่ห้าสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงของเรา ได้ทรงมีพระปฏิญาณในข้อที่หนึ่งในสามข้อว่าข้าพเจ้าจะไม่มีจิตยินดีน้อมไปในศาสดาอื่น นอกจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระธรรมอันพระองค์ได้ตรัสรู้ชอบดีแล้ว กับทั้งพระสงฆ์หมู่ใหญ่ อันได้ประพฤติตามคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเลยเป็นอันขาดจนตราบกว่าสิ้นชีวิต นี่ก็คือ พระราชปณิธาน ขององค์บุรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าของปวงชนชาวไทยของเรา ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีงามงดงามมากที่สุดในโลก อย่างที่พระมหากษัตริย์ในโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่หน้าที่ ซีกโลกใดก็ตาม จะเสมอเหมือนอย่างพระองค์นั้นไม่มีเป็นอันขาดเราจึงรักหวงแหน เลื่อมใสศรัทธาจงรักภักดียิ่งด้วยชีวิต และคำกล่าวนี้ไม่ใช่ดีแต่พูดนะ เป็นความจริงแท้ด้วย แล้วก็พร้อมที่จะสละชีพ พื่อถวายการอารักขาแด่พระองค์ท่าน ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็แล้วแต่ การจัดรายการการพูดรายการในลักษณะเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการปกป้องรักษาพระองค์ท่าน ส่วนหนึ่งด้วย ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตีเกราะเคาะไม้ ไปถืออาวุธไปไล่ บี้ จี้ใคร บีบบังคับไม่ใช่ แต่มันเป็นไปโดยจิตสำนึกแท้ๆของเราเอง รายการนี้จึงมาปลุกจิตสำนึกในข้อนี้ของพวกเราให้เกิดมีขึ้นให้เหมือนกัน แล้วก็กล่าวไปในทิศทางเดียวกัน ให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติให้ได้เหมือนกัน นี่คือสิ่งที่รายการคดีโลกคดีธรรม กล่าวและแสดงและบอกกับพวกเราในวันนี้ โดยปรารบเหตุ แห่งการทำลายล้าง พระสงฆ์รูปหนึ่งในสมัยอดีต ที่ทำแต่คุณงามความดี สร้างแต่ประโยชน์ให้กับวงการคณะสงฆ์มาโดยตลอด พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานพระศาสนา ให้คืบหน้ารุดหน้าไป อย่างเรียกว่าไม่มีที่สิ้นสุด แต่กลับถูกทำร้าย เพราะเพียงแค่แรงอิจฉาริษยาของคนเท่านั้นเอง ท่านสาธุชนทั้งหลาย มันน่าเจ็บใจแทนองค์ท่านนัก ที่องค์ท่านไม่สามารถจะมากล่าวจะมาแก้จะมาแสดงอะไรได้เลย เราในฐานะที่เป็นศิษยานุศิษย์รุ่นหลังเนี่ย เราต้องไม่ทิ้งเรื่องราวเหล่านี้ของท่าน ต้องนำมาปลุกจิตสำนึกของลูกหลานคนไทยชาวพุทธของเราให้ต่อเนื่อง อย่าให้ใครมาทำลายพวกเราได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใดๆก็แล้วแต่ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ถ้าเราไม่ช่วยกัน แล้วใครจะช่วย ฝากทิ้งท้ายรายการไว้ในวันนี้ เวลาของรายการหมดลงแล้วท่านผู้ฟังอาตมาภาพ ต้องขอสมมติยุติรายการไว้แต่เพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในวันต่อไป ขอความสุขความสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร